พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ปกป้องทุเรียนจากแมลงรบกวน โดยเมจิกกรอสถุงห่อผลไม้นอนวูฟเวน ปัญหาหนึ่งที่เกษตรกรสวนทุเรียนต้องเผชิญคือ การรับมือกับโรคและแมลง ในช่วงหลังทุเรียนติดผลถึงเก็บผลซึ่งกินเวลาราว 120 วัน เกษตรกรจึงมักใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงปริมาณมากในช่วงนี้ครับ นักวิจัยไทย จึงพัฒนาถุงห่อผลไม้ ที่ทั้งช่วยป้องกันภัยจากแมลง ลดการใช้สารเคมี และยังเพิ่มคุณภาพของผลผลิตได้เป็นอย่างดีครับ วทชพัฒนาเมจิกโกรสถุงห่อผลไม้นอนวูฟเวนที่มีคุณสมบัติเด่นทั้งการป้องกันแมลงก่อโรค ป้องกันหนอนเจาะเมล็ดเพื่อวางไข่และลดการเข้าทำลายของสัตว์กัดแทะโดยผลิตภัณฑ์ผ่านการออกแบบโครงสร้างให้น้ำและอากาศถ่ายเทได้สะดวก สามารถคัดเลือกช่วงแสงที่ต้องการ ให้ผ่านเข้าไปที่ผิวทุเรียน กระตุ้นการสร้างสารสำคัญ นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ยังผ่านการออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทาน จึงสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้นานถึง 2 ปี จากการทดสอบห่อผลทุเรียนพบว่าผิวเปลือกส